จะพาไปเที่ยวตลาดในปาซาค่ะวันนี้ห้าหลักหลวกหลอนนะคะพี่กระบุงกตาไปใส่น้องอยากทุกกินค่ะตามมาค่ะข้าตลาดละค่ะนำมาตาอ่าก่อนนะคะ ัวค่ะบักทัวไปร้วกับขี่เม่์คุณแม่ปิ้งอย่างคะขิบคปุ่นเคยกินบาคะแบบซิมมาองสุนบ่มีของมาคุณแม่อันนี้มันตั้งใหม่หรือคุณแม่ปิ้ง กองหวานช่วยมาหันเลวอายสีกระเป๋าหนึ่งใบกระเป๋ายี่กระเป๋าเงินค่ะกระเป๋าค่ะกระเป๋าเงินค่ะวันนี้หายจะมีน้องยืนตรงทางเนี่ยก็หาแบบกด เอาเจ้าเดียวกันป่ะนี่ด่าแมนอย่างเลยอไรไม่ได้หลายได้นอยพ่อกันอันนีหลายอันนั้นเด็กอันนั้นเด็กอันนั้นสามมึงก็จะมบาลนะเก็บปิ้งบ่าเก็บปิ้งบ่าบ้างปิ้งบ่าเก็บปิ้งบ่าปิ้งบ่า กินวันมาคุณไม่ได้รถคู่นค่ะใช่ปะเนี่ยดูชิลูแล้วมาแล้วมาทังที่ อับไม่ยอมบปะว้ายหามึงจะกินมาล่าจิะจริงมันใครมาทู่แซ่บแซ่บปาไม่ยังก็ตลาดต้องคนแม่ ัลโหลเจนี่หูหนวดเบิร์ดนักกินละแค่ตลาดร้าใช่ไม่เป็นไก่เป็นเห็ดลงท่านอยู่มันตุอบอะยู่ยิงไม่เป็นไก่เป็นเห็ดลงท่านอยู่มันตุอประยูดักบอมดึงไซเดอร์มาไหม เบิดราคาตลาดบะมี่นกขินค่ะเมียบ้านนะคะ ไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะมาจากตลาดสิบวันรีวิวไอ้เนี่ยเขาเอิญกันก่อนเอิญกันก่อนนะ ขอบคุณเจบุกเกอร์บูบุกเกอร์พ่อค่ะรม่คาจะดีนะมันเจ้าให้เลือกต้องมาซับอันเนี้ยในแสบกลมหัวจริงจริงจริงอันนี้

ไรเอาแป๊ะแป๊ะแจกมาแจกแจกไปกันนี่พูดเอาปัจจุบันกินได้อยู่ห่าง ช่วงตัวนี้มีความกุนแบบ คล้ายๆ แบบกาแฟเอสเปรสโซ่อืมอืออะไรอย่างนะขอทำย้ำกันได้ง่ามก่อนนะจริโอ้ยแตบแม่อันนี้ ghê vậy Diện Diện Uhm. Cảm ơn người lắm cô nè uhm. Uhm. Mà nằm giam cà phê ngay em cà phản mà nằm đi đã cà พทอสนี่แหละฮะแล้วเจอกันแม่งกิตหน้า ไม่เป็นตลาดแต่เจอกันจะเปล่าไปจะเลื่อมบอก้าเลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครต์น้ำเด้อสร้างยังก่อนเฮ้กะห้าเฮเฮเอเฮเอเฮกี่ใบอย่าลืมกดไลค์เพราะกดถึงตบค่ะทำนี่ไปก่อน